ครับ สวัสดีครับพบกับผมเมมไรา์กับเกมคินมาเบิร์ดบัสเลยนะครับฟันดัมิกนะครับกับพาร์ทแรกของเวนตัสนะฮะเราจะเล่นตามทำลายต่อนะก็คือเวนตัสจะตามเทล่าไป จากพาร์ทที่แล้วที่เทล่าก็เดี่ยงวิญญาณ เอ้ย ไม่ใช่ดิร่างโดนเซนอสยึดไปนะครับ แล้วก็จิตใจของเทล่าก็ยังอยู่ในชุดเกาะอยู่ นี่ก็ฉากเดิมๆครับที่อยู่ในห้องเขาเรียกว่าอะไรนะมาทดสอบเป็นคีย์เบดมาสเตอร์ของเทล่าแล้วอาคอร์นะครับ แต่จะเป็นมุมมองของเวนตัสบทพูดจะเหมือนเดิมเลยこれよりマスター承認試験を行うこたびは候補者が2人であるがいずれかの優劣を問うものにあらず キーブレードに選ばれし者としての心のありようが試されるものであるこの久しい若きマスターの誕生に際し幸いなことに遠方よりマスターゼアノートが足を運んでくれと二人とも心して望むようにはい、はい、では始めるとしようครัสร้างลูก สอบเป็นทีมแบบมาสเตอร์เหมือนเดิม แล้วก็เดี๋ยวเซนอยก็ใส่คอมมือเข้าไปเหมือนเดิมเป๊ะเล่นเดชบุ俺のことなら大丈夫テラと赤は試験に集中してでもベンここにいたら危ないわ部屋に戻って待ってて嫌だ 楽しみにしてたんだぞテラとアクアがマスターになるのこの目で見届けたいんだレンなら大丈夫だ俺たちと一緒に修行してきたんだからなうん気をつけてねベン Dula do trainer เวนคำมันเดิมเป๊ะครับแต่ว่าเราได้เล่นเป็นเวนแทนนะฮะโอเคในส่วนของเวนก็จะเป็นสายตีไวเน้นตีไวค่อนข้างจะไว การแบบฟาดอาวุธฟาดคีเบรอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เวทก็พอได้อยู่แต่ว่า จะสู้เอาของไม่ได้เอาคอจะเน้นเวทมากกว่า ประมาณนี้สีไม่เคยจะโดนเลยเว้ยเฮ้ก็ภาคนี้ยังไงบทเนื้อเรื่องว่าจะมีช่วงที่แบบว่าคาบเกี่ยวกันก็คือแต่ละคนจะเจอกันเนี่ยมันก็จะเป็นบทความที่ซ้ำ ก็ประมาณนี้ อยากฉากนี้ยังไง ก็คล้ายๆ ไอฉากแรกที่เราดูกัน ของเทล่า นะฮะ ก็ประมาณนี้ร้อยก็ดูแล้วเมื่อกี้สอน 心を平穏に保てるかを試すいい機会であったゆえあえて止めなかったสอนสไตล์เย次にテラアクアの二人の候補者同士の模擬戦を見せてもらうเทสเหม能力が拮抗する相手と相対した時こそ心は浮き彫りになるのだ始め เชื่อ เชื่อ เชื่อจะหลบได้เหมือนเดิมไปอืมเฉียวหน้าภาพคุ้นคุ้นเฮ้ยจะใช้ความมืดแล้วไม่ดีกว่าอืมยดันนี่เจแล้วคูเทนแล้วนะแฟนนอตก็ นั่นแหละ เป็นไปตามแผนนะฮะ承認試験の結果を伝える テラアクアともに優秀であったがこたびはアクアをマスターとして承認するテラは心の闇を制する力が不十分であると判断したさらなる修行と精進に期待する以上だアクアはキーブレードマスターとしての心得を伝えるゆえしばしここで待つよ คุณเหมือนทุกอย่างเคยเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมครับก็เพราะว่าเทล่าใช้พลังความมืดเลยยังไม่เรียกว่าอะไรベントス全然だ俺が鍛えてやらないとな ここではやめておけ奴に感づかれると面倒だ分かってるตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะว่าあいつにも旅をさせてやろうと思ってるんだหน้าตาเป็นยังไงวันดิทัสเราจะได้เห็นตอนจบนี่แหละของเวน一人にしてくれนะเทไลไม่เหมาะสมที่จะเป็นคีเบิร์มาสเตอร์ เนี่ยก็จะมีฉากของเวนนิดหน่อยครับ急げベントスお前誰だよ二度とテラと会えなくなるぞはあ何言ってるんだテラと会えなくなるわけないだろテラを追っ お前の目で確かめるんだテラがテラでなくなるところをな誰だか知らないけどお前にテラの何が分かるって言うんだ俺とテラはつながってるいい加減にしないと許さないぞくだらないなそれが友情とかってやつか真実ってのは自ら確かめる以外に知ることができないこんな狭い世界に閉じこもって 何も見ようとしない奴に何が ถ้าทางจะเหมือนแบบพี่ชาย น้องชายมากเอาละน่าจะโดนยุสักอย่างนึงฉากคุ้นๆทั้งนั้น เทล่าได้ออกจากโลกไปแล้วเรียบร้อย ถึง ชิ่งแปลงร่างถ้ามีพระคุมจะเท่กว่านี้นะ ล่าจะคล้ายๆมอไซค์อ่ะ ไปแล้วใบเฮนชินตามไปดีกาอ ถ้าจะไม่ผิดคล้ายพวกนะสเก็ตบอร์ดนะไม่ทันนะแต่ว่าไงก็อคอก็ตามไปอยู่ดี เพราะว่าเอละคณน่าจะสั่งให้ไป ให้ตามไป โอเคนี่ก็สอนเหมือนเดิมนะ ไม่ต้อง เชื่อมันปล่อยมัน โอเคครับ ก็พาร์ทนี้ก็ตัดแค่นี้แหละตามโลก ตามโลก ต่างๆ แต่ ของรู้สึกของเวนน่าจะ โดนบังคับให้ไปแต่ละโลกแบบจริงๆนะของเทล่าจะมีให้เลือกนะเอของเวนมันมีบังคับเลยว่าต่อไปเป็นโลกอะไรเงี้ยครับ โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็สั้นหน่อย เนาะไม่เป็นไรก็เหมือนทุกครั้งของพาร์ทแรกของแต่ละตัวจะเป็นประมาณนี้แหละครับ โอเค ังไงก็ถ้าดูย้อนหลังก็ฝาก subscribe นะครับ ถ้าชอบนะครับ ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดเพจกดไลค์กดเพจของผม แล้วก็ของพี่ป๊อปที่แปลด้วยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็บล็อกของพี่ป๊อปด้วยนะครับโอเคสำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปเลยนะครับบาย